ลืมกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ Very good สนใจโอ้ย ไม่ตกใจเลยเพลงชินใครอะเพลงชอบได้ผลงานอะไรวะงวดก่อนสองตัวสามตัวให้โชคโห แล้วแปดบาทแย่ดีแย่เราเราเราเราเราไม่ได้เราไม่ได้ không, rồi gì á không Alo, alo, hỏi dai Cô hỏi dai với dai gì không? ผมก็เข้าเวรทิงไม่ต้องกลับบ้านเลยมันนอนที่ไหนไม่รู้อะเอำมานี่จูนจูนมามามา กดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe กันด้วยนะคะ really good